ขมับข้างนี้นะครับที่มันจะดูพร่องไปนิดนึงเนาะถ้าเราใช้ฟิลเลอร์เติมบริเวณขมับข้างนี้ให้มันเต็มขึ้นมันก็จะดูละมุนมากขึ้นเนาะดูเป็นรูปไข่ดูเราเพิ่งทำไปประมาณ8เดือนมันยังอยู่นี่คือจะเติมแค่นิดเดียวเริ่มสลายไปบ้างแต่ยังไม่หมด ค่ะ แต่ด้วยอาชีพทดแทนส่วนที่มันหายไปเนาะให้มันเป๊ะมากขึ้น อย่างนี้ของเก่าของใหม่เขาอยู่รวมด้วยกันได้อยู่รวมได้มีปัญหาเลยครับ ของเก่าก็ ฟิลเลอร์ตัวที่ชื่อจูเดอร์วอลลูมาตัวนี้นะครับ ซึ่งข้อดีก็คืออยู่ได้นานถึง 2 ปีนะครับ แล้วก็ตำแหน่งที่เติมก็ สุกปั้นแล้วสวยไม่เป็นก้อนนะครับเนียนจับดูก็จะนิ่มเหมือนผิวปกติเลยนะครับไม่ต้องกลัวว่าแล้วก็ไม่ต้องกลัวว่าจะไหลไปไหลมาไม่มีนะครับ แล้วก็มั่นใจได้ว่าสลายได้แน่นอนไม่มีการตกค้างเพราะถ้าไม่สลายพี่ตุ๊กก็จะไม่ใหม่รอบหนึ่งตอนนี้ การฉีดฟิลเลอร์ไม่ได้ทำให้ผิวใต้ตาบางลง ยกหน้าด้วยค่ะเป็นไงคะโอ้โหหน้ามันยกด้วย ด้านนี้กับด้านนี้ อ่ะ ด้านที่ฉีดฟิลเลอร์ไปอ่ะนะคะมันสลับยกขึ้นเลยอ่ะเรียวขึ้นเอ็ดทูอินวันต่อตรงนี้เนื่องจากตอนแรกเนี่ยผิวหนังมันเป็นส่วนเดียวกันทั้งหมด เพราะฉะนั้นพอเราเติมเนี่ยเหมือนเรากางเต็นท์เลยนะพอเราเติมเข้าไปเหมือนเราตั้งเสาเต็นท์ให้มันสูงขึ้น ผิวหนังเราก็จะซึมขึ้นกระชับขึ้นมันก็น่าจะยกขึ้นเป็นแผ่นเลยฉะนั้นคนที่แบบขมับหายหายเนี่ย ใช่ถ้าเติมขมับ สวยบ้มากแ้แป๊บเดียวมากอ๋อแค่นี้เราไม่เอา โอเคไม่ฉีดแค่ถึงห้านไม่ถึงใช่ไหมอันที่แล้วที่เติมไปก็คือยังอยู่ อยู่ได้สองปี ก็เลยวันนี้ก็ได้เติมแค่ข้างเดียว จริงๆข้างซ้ายพี่ตุกกอะเหมือนที่เราดูที่รูปก่อนเตอเมันขาดแต่เขามือเบา มันเว้าเยอะกว่าข้างขวาแล้ว หลังเติมเสร็จมีรอยเข็มเล็กนิดเดียวแค่มองไม่เห็นรอยช้ำเขียวเลยนะครับใช่ แต่งหน้าปิดได้ปกติ เหมือนไม่ได้ทำอะไร สวยขึ้นเลยเออฟิลเลอร์ของพี่แอนจารียาค่ะคือเติมแล้วเนี่ย ไม่จำเป็นว่าแบบเหมือนจะต้องมาเติมตลอดนะเอาจริงๆถ้าเกิดว่า หน้าเรายังไม่จำเป็นต้องเติมฟิลเลอร์หรือยังไม่จำเป็นต้องทำอะไรเนี่ยหมอก็จะแนะนำแบบตรงไปตรงมา ก็คือไม่ทำก็ก็ยังไม่จำเป็นอาจจะเน้นให้ไปบำรุงผิวเนี่ยแทนเออ มีหลายตัวเลยนะที่ทุกลองทำแล้วหมออกไม่ต้องหน้าอันนี้เหมาะอันนี้ไม่เหมาะ